ผู้แับคำน้องหนูแจกตัววานไปแล้วจ้า หนูทองแจกตัววานแบบนี้จะไปรอดไหม จะรอดไหมมาดูกันเลย จ้ามาดูกันเลยตัววานมาแบบนี้ก็จัดไปเลยสิคะบิ๊กวิงไปเลยแบบนี้ที่เียคะแนนเตะต่างปูวะ เท่าไหร่คะเมกะวิน3600 อยากตระตายขิดได้เลยเนี่ยจ้า